สวัสดีค่ะ พี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักเสื้อรหัส MF060 EP นี้จะเป็น EP 1ลายที่ใช้ถักจะเป็นลายไม่ นายนกยูงค่ะ ลาย นี้พี่เมย์เคยถักเป็นเสื้อคอกระเช้านะคะ รหัส MF043 เดี๋ยวพี่จะลงลิงก์ไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนที่เราจะเริ่มถัก ไหม พี่เมย์ใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์16นะคะปริมาณที่เตรียมไว้ สี่ร้อยกรัมค่ะ หนึ่งม้วนสองร้อยกรัม เวลาเราใช้ไหมที่ไม่มีแกนกลางนะคะ ให้เราดึงออกจากตรงนี้ แล้วเวลาเราตั้งไหมไว้มันจะไม่กิ้งหนีมือ เข็มโคเชสำหรับไหมซัมเมอร์เบอร์สิบหก พี่ใช้เบอร์สามนะคะ ขนาดหัวคือตรงที่พี่จับตรงนี้ หนึ่งจุดสามมิลค่ะ ไหมซัมเมอร์เบอร์สิบหกนะคะ หัวเข็มที่ใช้ได้คือหัวเข็มตั้งแต่หนึ่งมิลถึงประมาณหนึ่งจุดสามนะคะกำลังสวย 1.3 จะถักสบายๆ งานนุ่มนะคะ แล้วก็ไม่กระด้าง เสื้อใส่ เวลาถักเป็นเสื้อออกมา เสื้อจะไม่แข็ง ถ้าไหมกระเข็มคุณต่างออกไป เวลาคำนวณนนะคะ มันจะมีผลกับตอนที่เราจะต้องถักเพิ่มคอเสื้อนะอุปกรณ์ต่อไปค่ะ เข็มสอด กันไกตรงนี้เป็นมาร์กเกอร์ มาร์กเกอร์เตรียมไว้สี่ตัวนะคะ หาสีต่างหนึ่ง หนึ่งตัว และอีกสามตัวเป็นสีเหมือน เพื่อที่เวลาเราเอาไว้ใช้มาร์กในจุดที่สำคัญ และถ้าเราถักซัมเมอร์เบอร์สิบหกหรือไหมเส้นเล็กนะคะ เราควรทำปอกนิ้วค่ะปอกนิ้วตัวนี้ เวลาใช้ จะใส่เพื่อให้มัน บังตรงช่วงตรงนิ้วตรงนี้ค่ะ แล้วไหมจะไม่บาดมือเรา เวลาใส่ก็ใส่แบบนี้ ลิงก์วิธีทำปอกนิ้วตรงนี้นะคะรหัส HB021 อยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอเช่นกันค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มต้นถักนะคะ เรามาดูตัวข้อมูลทั้งหมดที่พี่เมย์จะใช้สาธิตในการถักเสื้อรหัส MF060 ทรงเสื้อนะคะ จะเป็นเสื้อที่ถักจากคอลงมา เราจะเริ่มงานตั้งแต่ตรงฐานคอตรงนี้ พี่จะถักฐานคอสี่แถวก่อนที่เราจะเริ่มลายนะคะ EP หนึ่งจะเป็นการแนะนำวิธีเริ่มห่วง แล้วก็จะถักฐานคอ 4 แถว EP 2 ค่ะ พี่เมย์จะแนะนำวิธีการอ่านผังลายนะคะ ลายที่ใช้ถักตัวฐานคอตรงนี้ เราจะเริ่มถักลายคอนะคะ ที่ EP 2 ตั้งแต่แถว 1 ถึงแถว 4 EP 3 จะถักแถว 5 ถึงแถว 18 มันจะยาวออกมาถึงประมาณนี้ค่ะ ถึงสิ้นสุดที่สีชมพู EP 4 จะมีการแบ่งนะคะ แบ่งเป็นแขนเป็นข้างหน้าข้างหลังแล้วก็แขน เชื่อมต่อแล้วก็ถักลายวนวงกลม EP ห้าจะเป็นเก็บคอเสื้อนะคะ EP หกจะเป็นแขนเสื้อ EP เจ็ดจะเป็นชายเสื้อ เดี๋ยวจะมีแนะนำวิธีการถักที่ทำให้ตัวชายเสื้อมันบานออกสำหรับ EP หนึ่งนะคะ ข้อมูลที่เราจะใช้ในการถัก พี่จะเริ่มต้นโดยการที่ถักห่วงทั้งหมด72ห่วงโซ่1ลายนะคะ1ลายในการถัก ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณฐานคอ และการถักลายแม่นายนกยูงนะคะ หนึ่งลายจะใช้อยู่สี่ห่วง ขึ้นด้วยเจ็ดสิบสองห่วงหารสี่จะได้สิบแปดจะถักฐานคอตรงนี้สี่แถวแพทเทิร์นสำหรับการถักฐานคอ แถวที่หนึ่งจะเป็นการถักซิงเกิลกับโซ่ห้าซิงเกิลโคเชคือ x คือคอทอนะคะ แถวที่สองจะเป็นการถัก ตรงนี้นะ ถวที่สองจะเริ่มตรงนี้ เราจะเริ่มงานตรงกลางโดยการขึ้นด้วยโซ่สามแทนดับเบิลโคเชตถักดับเบิลโคเชตสองตัวแล้วถักซิงเกิลโซ่ห้าซิงเกิลโซ่ห้าซิงเกิลนะคะ งานถักวนมา เวลาเรานับช่องเราจะนับหนึ่งสองสามสี่สี่ช่องตรงนี้ค่ะต่อหนึ่งลาย นั่นแสดงว่าถ้าเราถักไปด้านซ้ายนะคะ เราถักนับช่องไปสามช่อง เราก็จะถักลายนี้อีกหนึ่งลาย งานวนกลับมาจะมาถักอีกสองตัวเพื่อปิด งานจะปิดตรงนี้ แถวที่สองเราก็จะเริ่มถักเป็นลายพัดตัวนี้ค่ะ แล้วถักวนไปทางซ้าย งานวนกลับมาจะมาปิดด้วยลายพัดตรงนี้พอดี แถวที่สี่จะขึ้นเหมือนแถวที่สองผังลายตรงนี้พี่จะเอาลงไว้ที่อัลบั้มของแฟนเพจแฟนเพจพี่เมย์ชื่อเมทินีแฮนด์เมด นะคะคุณเข้าไปที่แฟนเพจพี่เมย์ แล้วไปดูที่อัลบั้มค่ะอัลบั้มชื่อ MF 0 6 0เมทินีแฮนด์เมดเดี๋ยวเราจะเริ่มถัก ตัวห่วงโซ่ก่อน แล้วก็หลักถักฐานคอ ทีนี้ถ้าใครต้องการตัวใหญ่กว่านี้นะคะ ถ้าต้องการตัวใหญ่กว่านี้ และต้องการที่จะเพิ่มจำนวนห่วง ถ้าคุณจะเพิ่มห่วงนะคะ กติกานะ หนึ่งลายใช้สี่ห่วง และลายควรจะเป็น เลขคู่นะคะ ถ้าเป็นเลขคี่ เวลาคุณแบ่งแขนสองข้าง หน้าหลังมันจะไม่ลงตัว เป็นเลขคู่งานจะสวยกว่า ขนาดเสื้อที่พี่เมย์ถักอยู่เป็นเสื้อขนาดเบอร์ L ค่ะ รอบตัวประมาณ100เซนนะคะ เราสามารถขยายได้ ขยายเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้ได้ ทีนี้ถ้าเล็กกว่านี้ เล็กกว่านี้เวลาลดก็ลดออกลบออกไป72ลบออกไป8ห่วงนะคะ ถ้าจะเพิ่มก็เพิ่มทีละ8ห่วง เราจะเริ่มงานโดยการถักห่วงโซ่72ห่วงโซ่ ใช้ปอกนิ้วช่วยนะ แล้วเส้นไหมจะไม่บาดนิ้วเรา ไม่แนะนำให้ใช้พันแบบนี้นะคะ ให้ใช้พาดผ่านมือ แล้วจับไหม ลักษณะนี้ค่ะ สองนิ้วนี้จะเป็นนิ้วที่ประคองไหม ไหมจะพาดผ่านมือตรงนี้ นิ้วโป้งกับนิ้วกลางเป็นตัวจับ เข็มจับแบบนี้ค่ะแล้วเวลาถักใช้ดันหัวเข็มนะคะ คล้องไหมไปด้านหลัง เริ่มโดยการถักโซ่สามค่ะเวลาเริ่มเราเริ่มแบบนี้ เอาห่วงเข้าไป โคเชดึงห่วงออกมาแล้วดึงนุ้ค่ะ ถ้าคุณถักถูดมันจะ รูดได้ เริ่มโซ่สาม พอโซ่สามเสร็จแล้วตรงนี้พันหัวเข็มสองครั้ง แทงลงไปตรงโซ่ตัวที่หนึ่ง ขึ้นมามีทั้งหมดสี่ห่วง รวบทีละสอง สอง สอง สองตัวจะยาวค่ะ หนึ่ง สอง สาม โซ่สามพันหัวเข็มสองครั้ง เวลาแทงจะแทงลงไปตรงกลาง กลางลาย ตรงที่จุดรวบ แทงแล้วดึงห่วงออกมา ดึงตัวห่วงแรกสูงขึ้นนิดนึงรวบทีละสอง สอง สอง ได้สองห่วงแล้วนะหนึ่งสอง สาม พันหัวเข็มสองครั้ง แทงลงไปตรงนี้ รวบทีละสองค่ะ หนึ่ง สอง สาม พันหัวเข็มสองครั้ง ตรงห่วงแรกดึงยาวนิดนึง แล้วตัวมันจะสวย พันหัวเข็มสองครั้งค่ะ แทงลงไปตรงจุดร่วดึงห่วงออกมา ดึงตัวนี้สูงขึ้นมานิด นึง ดึง ลายออกมาจะเป็นตัวแบบนี้ เราถักแบบนี้นะคะ ให้ได้เจ็ดสิบสองห่วง เวลานับนับหนึ่งสอง สาม สี่ห้าแบบนี้ หลังจากที่เราได้ครบเจ็ดสสิบองห่วงแล้วนะ ให้เราจับ เอามือเราจับงานตรงนี้อย่าให้พลิกนะคะ ด้านที่เป็นด้านที่เป็นตัวห่วงจะอยู่ด้านขวา เอามือจับไว้ แล้วรูดค่ะ รูดเพื่อไม่ให้งานบิด ตรงนี้ระวังดีๆนะ รูดอย่าให้บิดนะคะ รูดมาเรื่อยๆค่ะ รูดมาเรื่อยๆ รูดมาจนมาถึงอัน อันแรก เราจะเอาสองอันนี้ชนกัน เอาไหมจับงานท่า นี้นะแล้วเอามือจับไว้ก่อน เอาไหมใส่ในมือเราค่ะ เอา เข็มใส่ แล้วเราแทงค่ะ แทงลงไปตรงจุดเริ่มต้น อย่าลืมรูด นะ เราต้องรูดถ้าเราไม่รูดงานจะบิด พอเรา รูดเสร็จนะคะ เข็มแทงลงไปแบบนี้ ปัดตัวหางตัวนี้ข้ามฝั่งมา แล้วดึง ผักซีค่ะ โคดลูปตรงนี้มันก็จะเชื่อมกันแล้ว เชื่อมเป็นวงกลม แล้วเราจะเลื่อนห่วง แทงลงไปที่โซ่ ดึง หนึ่งครั้ง เอาหัวเข็มแทงลงไปในช่องโซ่ ถักซิงเกิลโคเชเราจะถักด้านที่เป็นโซ่นะคะ ถ้าเราดูลายมันจะมีฝั่งหนึ่งที่เป็นโซ่ ฝั่งหนึ่งจะเป็นทริปเปิลโคเชถักฝั่งที่เป็นโซ่ค่ะ งานเราเริ่มตรงนี้ ใส่มาร์เกอร์ไว้ ให้รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้น แล้วดูผังลายที่พี่อธิบายไปตอนตอนต้นนะ แถวที่หนึ่งจะเป็นโซ่ห้า เวลาถักดันหัวเข็มยาว โซ่ห้าแล้วก็ ซิงเกิล หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ดันหัวเข็มยาวค่ะ ตอนนี้เป็น ซิงเกิลหนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ถัก ซิงเกิลโคเชต์ถักโซ่ห้าซิงเกิลโคเชต์วนรอบค่ะ แถวที่หนึ่งของฐานคอนะคะ เราจะถักด้วยโซ่ห้าแล้วก็ซิงเกิลวนมาจนถึง ตรงจุดที่เราใส่มาร์กเกอร์แดง ปิดงานโซ่ห้าค่ะแล้วแทงลงไปตรงซิงเกิลที่เราเริ่ม ดึงซีผ่านออกมา แถวที่หนึ่งจะหน้าตาแบบนี้ ต่อไปแถวที่สองของฐานคอ เราจะเริ่มขึ้นลายตรงนี้นะคะ ลายที่เราใช้ถักจะเป็นดับเบิลโคเชดับเบิลโคเช คือ F คือพอหนึ่งคอ เริ่มตรงนี้โดยการถักโซ่สามแทนดับเบิลโคเชหลักที่หนึ่งเราถักดับเบิลโคเชค่ะ ลงไปตรงนี้อีกสองตัว เราขึ้นแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวงานมันจะวนกลับมาเพื่อปิดอีกสองตัวที่ช่อง ขึ้นตรงจุดต่อนะคะ หลังจากนั้นนะ ตัวโซ่นี้ โซ่ตัวนี้ เราจะเก็บตัวเศษตอนที่เราเริ่มไปด้วย ซิงเกิลค่ะ โซ่ห้า ซิงเกิลซิงเกิลโคเชคือ x คือคอทอ หนึ่ง โซ่ห้านะ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ซิงเกิลโคเชค่ะ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้าซิงเกิลโคเชเราจะถักโซ่ห้าซิงเกิลไปสามช่อง แล้วก็พันหัวเข็มค่ะ แทงลงไปตรงจุดรวบเวลาแทงดูจุดดีนะคะ มันจะมีจุดที่แทงได้สองด้านคือด้านที่เป็นโซ่ กับด้านที่เป็นกลางตัว พี่ จะแทงลงไปตรงกลางตัวเพื่อให้ลายสวย ถักดับเบิลโคเชค่ะ ลงไปที่เดียวกันตรงเนี้ย ทั้งหมดห้าตัว เวลาถักใช้ดันหัวเข็มยาว สามแล้วนะ ตัวที่ สี่ ตัวที่ห้า ช่องโซ่ถัดไปถัก ซิงเกิลโซ่ห้าค่ะ แทงลงในช่องเอาห่วงขึ้นมาแล้วรวบคือซิงเกิลโคเชต์ สอง สาม สี่ ห้า โซ่ห้าซิงเกิลโซ่ห้าซิงเกิลโคเชแล้วก็ ถัก ลาย แทงลงไปตรง จุดรวบห้าหลัก หนึ่ง สอง ตัวที่สาม ตัวที่สี่ ตัวที่ห้าตัวนี้ก็เป็นซิงเกิลลายจะเป็นแบบนี้ ถักแบบนี้วนรอบค่ะ เราจะปิดงานคอนะคะ ตรงที่เป็นฐานคอแถวที่สอง หลังจากที่เราถักลายพัด ลงตามช่วงจังหวะลายแล้วนะ ปิดงานค่ะตรงนี้โดยการถักโซ่ห้า โซ่จะเป็นโซ่ห้านะคะ แล้วก็ซิงเกิลดันหัวเข็มยาวนิดนึงนะ โซ่ห้าค่ะ แทงแล้วก็ถักซิงเกิลโซ่ห้า ตรงชุดสุดท้าย หลังจากที่เราถักซิงเกิลเสร็จแล้ว ให้เราเติมตัวดับเบิลโคเชต์ลงไปอีกสองตัว เพราะว่าตอนที่เราถักเนี่ยเราขึ้นตรงนี้แค่สาม พันหัวเข็มนะคะ แทงลงไปที่ฐาน ถักดับเบิลโคเชต์อีกสองตัว มันจะได้ออกมาครบทั้งหมดห้าตัว เวลาเราปิดงานเราก็แทงลงไปตรงโซ่สามที่เราเริ่ม แทงลงตรงโซ่สามแล้วเราก็ดึงผ่านออกมา งานจะปิดแบบนี้ ให้นับช่วงจังหวะของลายนะคะ นับตรงที่เป็นลายพัดตรงนี้ค่ะ จะได้ออกมาทั้งหมด ถ้าคุณขึ้นด้วยเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองหารสี่จะได้ออกมาสิบแปดลาย เวลาเราใช้ ที่บอกว่าหนึ่งช่วงลายมันใช้สี่ช่องโซ่ เวลานับก็นับแบบนี้ค่ะนะ ข้างบนจะเป็นหนึ่งสองสามอันนี้อันที่สี่หนึ่งช่วงลายจะใช้สี่ช่องโซ่ ของพี่ได้สิบแปดช่วงลายนะคะลายออกมาจะเป็นงองๆแบบนี้ ไม่ต้อง ซีเรียสกับมันนะคะ แถวที่สองต่อไปแถวที่สามแถวที่สาม ตรงนี้นะคะขึ้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วเราถักซิงเกิลลงไปค่ะ แทงดึงห่วงออกมา เรารวบแบบนี้เรียกซิงเกิลเราจะขึ้นลายพัดตรงนี้ ตรงจุดแยก ถักลายพัดลงไปค่ะดับเบิลโคเชทั้งหมดห้าตัว พอได้ครบห้าตัวเสร็จแล้วก็ถักซิงเกิลลงไปในช่องโซ่ แล้วก็ถักโซ่ห้าซิงเกิลโคเชโซ่ห้าซิงเกิลโคเชแล้วเราก็ถักลายพัดค่ะ ลายพัดจะเป็นการถักดับเบิลโคเชทั้งหมดห้าตัวลงไปที่ช่องโซ่เดียวกัน สอง ตัวที่สาม ตัวที่สี่และตัวที่ ห้าตำแหน่งที่เราจะถักซิงเกิลโคเชต์ก็คือตัวที่สาม ของลายพัดแถวที่ผ่านมา แทงลงไปค่ะ แล้วก็รวบซิงเกิลพันหัวเข็ม แทงลงไปช่องนี้ ช่องที่อยู่ด้านข้างที่เป็นซิงเกิลนะคะ ถักดับเบิลโคเชห้าตัว เวลาถักใช้ดัน หัวเข็มยาวนะคะ ไม่งั้นงานจะแน่นแล้วก็ใส่จะไม่สบาย ตรงนี้ แทงซิงเกิลโซ่ห้าซิงเกิลค่ะ โซ่ห้าซิงเกิลพันหัวเข็มแล้วถักดับเบิลโคเชต์ถักวนไปแบบนี้ตามช่วงจังหวะลาย ลายมันจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นลายพัดสองตัวที่อยู่ ข้างลายพัดของช่วงที่ผ่านมา แล้ว เดี๋ยวงานวนกลับมาจะมาปิดตรง จุดสุดท้ายที่เป็นลายพัดมุมนี้ แถวที่สามนะคะ เราจะปิดงานโดยการถักตรงลายพัด มุมเนี่ยค่ะ มุมสุดท้าย แล้วงานจะปิดโดยการที่แทงลงไปตรงจุดเริ่มต้น ดึงผ่าน งานออกมาจะหน้าตาเหมือนกันแบบนี้ ขึ้นแถวต่อไป แถวที่สี่ แถวที่สี่จะถักเหมือนกับตอนที่เราถักแถวที่ แถวที่สอง ขึ้นโซ่สามโซ่สามแทนดับเบิลโคเช แล้วเราก็ถักแทงดับเบิลโคเชต์ลงไปอีก สองตัวค่ะ ตัวที่หนึ่งตัวที่สองขึ้นออกมาจะมีสามแบบนี้นะ หลังจากนั้นก็นับตรงนี้ไป หนึ่งสองสามแทงลงไปตัวที่สามถักซิงเกิลถักเหมือนแถวที่ แถวที่สองเลยค่ะ หนึ่งสองสาม สี่ห้าโซ่ห้า โซ่ห้า ซิงเกิลโซ่ห้าซิงเกิลโคเชโซ่ห้า พอโซ่ห้าเสร็จแล้วนะคะ มันจะซิงเกิลโคเชลงตรงหลักที่สาม จะได้ช่องโซ่ออกมาสามช่องโซ่เหมือนเดิม หนึ่ง สอง สาม เวลาถักนับช่องโซ่ให้ดีนะคะ แล้ว ลายมันก็จะลงตรงตรงกลางตำแหน่งตรงกับแถวที่สองดับเบิลโคเชต์ค่ะ ห้าตัวลงไป ตัวที่สอง ตัวที่สาม ตัวที่สี่ เวลาเราถักนะคะ ดันหัวเข็มยาวแบบนี้ งานออกมาจะไม่กระด้าง แทงค่ะดัน ยาวแล้วก็ดึง ต่อไปโซ่ห้าซิงเกิลค่ะซิงเกิลโคเชคือการถัก X คือการถักคอทอ ห้า แทงดึงห่วงขึ้นมาแล้ว รวบ โซ่ห้า หนึ่ง สอง สามซิงเกิล แล้วเราก็ถักช่วงลายต่อ งานออกมาจะหน้าตาเป็นแบบนี้ ปิดงานแถวที่สี่นะคะ โซ่ห้าแล้วเราก็ถักซิงเกิลโซ่ห้าค่ะ นับไปตรงหลักที่สามเราแทงแล้วเราถักซิงเกิลปิดงานมันจะถักลงไปอีกสองหลักตรงที่จุดเริ่มต้น เพราะว่าตอน ที่ เราเริ่มเราเริ่มสามหลัก พันหัวเข็ม ถักลงไปอีก สองหลัก ตัวฐานคอนะคะ ของพี่พี่จะถักสี่แถว แทงลงไปตรงโซ่สามนะ แล้วเราก็ดึงผ่าน ฐานคอจะขึ้นด้วยลายนี้ ตรงนี้ยังไม่ใช่ลายเสื้อนะคะ เป็นลายฐานคอเฉยๆ แล้วแถวต่อไปนะคะ โซ่ห้าซิงเกิลตัวนี้นับเป็นโซ่ตัวที่หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า โซ่ห้าซิงเกิลวน รอบค่ะ เพื่อเป็นลายช่องโซ่ เราจะถักโซ่ห้าซิงเกิลวนรอบมา จนมาถึงตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้ แล้ว EP ต่อไปนะคะ MF 0 6 0 EP 6พี่เมย์จะพาถักเป็นลายแม่นายนกยูงค่ะ ข้อมูลของเสื้อตัวนี้และช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์อ่านได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะคะพบกันคลิปต่อไป MF 0 6 0 EP 2ที่ YouTube ช่องพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ